เอ็นกระดูกของเรา จงเอาไปเถิดยานวชิระ พระราชจิตจาพรเทิดยานวชิโร พระพรหมตั้งโลก ขณะนั้น อริษนั่งเฝ้าประตูปราศาสตเห็นสุโภคะ บังคับขู่เข็นทรมานพรามมา ก็ตกใจจึงเดินสวนทางไปบอกสุโภคะว่า อย่าเบียดเบียนพราม เพราะพวกพราหมณ์เป็นบุตรเท้ามหาพรหมถ้าเท้ามหาพรหมรู้เข้า ก็จะโกรธว่าพวกนาคเบียดเบียนบุตรท่าน แล้วทำให้นาคพิภพเดือดร้อน ในอดีตชาติ ก่อนมาเกิดเป็นนาค อริศเคยเกิดเป็นพรามบูชายัน จึงพูดตามสัญญาเดิมที่ตนเคยจดจำมาในอดีตชาติ อริศเรียกสุโภคะ และนาคบริษัทมา แล้วยกย่องพรามผู้บูชายันให้ฟังว่า พี่สุโภคะ การบูชายัน และเวทที่พวกพรามบูชาไม่ได้เป็นของล้อเล่น ผู้ติเตียนพรามก็เท่ากับทิ้งทรัพย์ที่น่าปลื้มใจ และธรรมของสัตว์บุรุษเสีย พวกท่านอย่าได้พูดเป็นอันขาดว่า รามทำกรรมด้วยการเนรคุณปูริทัศ อริถามสุโภคะว่าพี่รู้หรือไม่ว่า โลกนี้ใครสร้าง สุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้ อริษจึงกล่าวว่า พวกพราหมณ์ศึกษาไตรเพศ พวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดิน พวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายทำนาทำไร่ และพวกสูตรเป็นผู้รับใช้ วันณะทั้งสี่นี้เท้ามหาพรหมเป็นผู้สร้าง มหาพรหมมีอนุภาพมากอย่างนี้ ผู้ที่เลื่อมใสให้ทานแก่พรามไม่ไปเกิดที่อื่นแน่นอกจากสวรรค์เท้ากุเวนเท้าโสมะ พระยายม พระจันทร์ พระวายุ พระอาทิตย์ แม้ท่านเหล่านี้ต่างก็บูชายัน และทำบุญกลับ และทำบุญกับพรามผู้ทรงเวทมาก่อน ผู้ที่เลี้ยงพรามมานานด้วยข้าวและน้ำตามกำลังศรัทธาด้วยจิตเลื่อมใส จะได้ไปเกิดเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งอย่างแน่นอน พระเจ้าสาครราช ทรงปราบปรามแผ่นดิน อันมีสาครเป็นที่สุด รับสั่งให้ตั้งเสาผูกสัตว์บูชายัน แล้วได้ไปเกิดเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่ง พี่สุโภคะพี่ไม่รู้อะไร รู้แต่โบยตีพรามเท่านั้น แม่น้ำคงคา และมหาสมุทรเป็นที่สั่งสมนมส้ม ย่อมเป็นไปด้วยอานุภาพของพระเจ้าอังคโลมบาท พระองค์ทรงบูชาไฟ แล้วได้ไปเกิดในพระนครของเท้าสหัสนัย ในอดีตการ พระเจ้ากรุงพาราณสี พระนามว่าอังคโลมบาท ตรัสถามทางสวรรค์กับพวกพราหมณ์ พวกพราหมณ์ทูลแนะนำให้ทำสักการะพราหมณ์ แล้วบำเลอไฟ พระองค์จึงพาแม่โคนม และพระมเหสี เข้าไปยังป่าหิมวันทำตามพวกพราหมณ์แนะนำพระราชาตรัสถามว่า นมสดและนมส้มที่เหลือจากพวกพราหมณ์บริโภคแล้ว ควรจะทำอย่างไร พวกพราหมณ์กราบทูลให้นำไปทิ้งในที่ต่างๆ สถานที่ทิ้งน้ำนมแต่ละแห่งได้กลายเป็นแม่น้ำน้อย ส่วนน้ำนมซึ่งกลายเป็นนมส้มไหลไปขังอยู่ที่ใด ที่นั้นได้กลายเป็นสมุดไป มหาพรหมผู้ประเสริฐ มีฤทธิ์เรืองยศสร้างโลกนี้และโลกหน้า ภูเขาเหล่านี้คือ ภูเขาหิมวัน ภูเขาวิชะ ภูเขามาลาคิรี ภูเขาสุทัศภูเขานิสภะภูเขากากะเวรุ และภูเขาใหญ่อื่น ๆ กล่าวกันว่า พวกพราหมณ์ผู้บูชายันได้ก่อสร้างไว้ ในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์หนึ่ง ตรัสถามทางไปสวรรค์กับพวกพราหมณ์ และเมื่อพวกพราหมณ์ทูลแนะนำให้พระองค์ทำบุญกับพวกพราหมณ์ พระองค์ก็ได้ถวายทานอย่างมากมาย แล้วตรัสถามว่า ทานของพระองค์มีผลหรือไม่ เมื่อพวกพราหมณ์ทูลว่ามีผล แต่อาสนะไม่เพียงพอ พระองค์จึงรับสั่งให้ก่ออิฐสร้างอาสนะที่นอนและตั้งถวายพวกพราหมณ์ ต่อมาอาสนะที่นอนและตังเหล่านั้นได้กลายเป็นภูเขามาราคิรีเป็นต้น จึงกล่าวได้ว่าภูเขาทั้งหมด พวกพรามผู้บูชายันสร้างไว้ อริษถามสุโภคะอีกว่า พี่สุโภคะ พี่รู้หรือไม่ว่า เหตุไร มหาสมุทรจึงเค็มจนดื่มไม่ได้ สุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้ อริษผู้ตาบอด จึงเล่าให้พี่ชายฟังว่า พี่ไม่รู้อะไร เอาแต่จะโบยตีพรามเท่านั้น ผู้คนเรียกพรามผู้ทรงเวทผู้เข้าถึงพลานุภาพแห่งมนตรา มีตบะว่าผู้สวดอ้อนวอน คลื่นมหาสมุทรซัดท่วมพรามผู้กำลังตักน้ำเตรียมประกอบพิธีอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรเพราะเหตุนั้นน้ำในมหาสมุทร จึงถูกมหาพรหมสาบให้เค็ม ดื่มไม่ได้ วันหนึ่งพรามนั้นกำลังประกอบพิธีลอยบาป ยืนอยู่ที่ริมฝั่งตักแม่น้ำจากมหาสมุทรกระทำการดำกล้าวสะหัวของตน ขณะนั้นสาครปั่นป่วนบ้ากรั่ง เกิดคลื่นใหญ่ ซัดกลืนเอาพรามนั้น ลงสู่มหาสมุทรเท้ามหาพรหมจึงโกรธว่า สาครนนี้ ข้าบุตรพระองค์จึงสาบให้สมุทรเข็ม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มหาสมุทรจึงกลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้